แพงอ่ะขอตัวแพง ส้มอย่างเงี้ย ไม่เอาเซียวเดียว ขอส้มเต็มเต็มได้เปล่าโหยังไม่มานะยังไม่มาโอ้โหเต็มเต็มอยู่นะตรงนี้มนาะงนส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอ้ี่ไอ้เคยเคยไปขายเครื่องซอยแม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 สำหรับเกมนี้ไปต่ำสุดจะเป็น1บาทนะเบสสูงสุดก็จะเป็น อุ้ยสี่พันเลยนะเกมนี้นะ เกมเก่าแต่ก็ยังได้อยู่นะผมชอบเล่นเกมแนวประมาณนี้นะ ขออนุญาตเริ่มเหมือนเมื่อวานเลยแล้วกันนะเบสสิบบาทนะ ดูทรงไปก่อนแล้วกันนะปอ่เองก่อนนะ ดูทรงไปก่อนอ่า เฮ้ย โดนเลยหรือเปล่า แม่ ยังนะโอ้ยตัวแพงมาเอเรื่องเรื่องครับแบบนี้ ไปต่อครับ โดนเลยหรือเปล่ามาหลอกกันอีกแล้ว อ่ะ ขออนุญาตเปิดออโต้นะห้าสิบหมุนครับขออนุญาตยัดเทอร์โบใส่เลยนะครับนึกว่าจะโดด ให้อย่างนนี้ไปครับเปิดตัวยัดแล้วครับ เรียบร้อย ไปครับไปอู้ครับไปอู้โดดไหมโดดไหมมันมาแล้วหลอกหลายทีนะเนี่ยโดดตักทีเยอะโอ้โหทรงยังไม่ดีนะเบ็ดสิบบาทนะทรงยัง ถูได้ถ่ายได้อยู่ มีแตกให้เห็นอยู่นิดหน่อยนะเนี่ยถ้าโดดมาเนี่ยจะดีมากเลยโหเอ้ยล้อหลอกล้อหลอกไปเลยแหมล้อหลอกเก่งล้อหลอกเก่งล้อหลอกเก่งนะ เอาโดดของจริงมาแมวตัวนี้แมวตัวนี้แมวตัวนี้แมวตัวนี้ ตัวนี้ได้อยู่ลงมาเลยตัวเนี้ยคูณสิบไหมคูณสิบหรือเปล่า โอ้โหลงมาไม่เต็มนะตรงนี้สำหรับตรงนี้เงินรางวัลก้อนโตสองพันห้าสิบเฮขอขออภัยนะสองร้อยห้าสิบนะโอ้โหไปครับ เอาโดต่อหรือเปล่าไม่โดดนะเจ็ดหมุนไปโอ้ยอยากเต็มกระดานเมื่อกี้ส้ม หมดแล้วนะ ขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะไป ขอหมุนเอง ก่อนดีกว่าเบ็ดหนึ่งร้อยโดดโดดนั่นแหละเปลี่ยนเบ็ดมาพอดี เปลี่ยนเบ็ดมาเอาเรื่องเอาตอนนี้ลงมาเลยก็ได้เนี่ยเต็มเต็มเนี่ยแรงมืออย่างเมื่อกี้หน่อยเนี่ยโดดลงมาแล้วเรามาครึ่งเสี้ยว มาทำไมครึ่งเสี้ยวตรงมาดิโอ้โห ส้มส้มก็ได้ขอเป็นมาเต็มๆอ่ะโอ้โหมาเซี่ยวเดียวอีกแล้วเย็ดแค่เย็ดแค่รอเม็ดนี้ไปหมุนเองต่อนะส้มมาอีกครับโดดล้อหลอกนะล้อหลังนะโดดกูยุให้โดดอย่างเดียวอ่ะเอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้นะห้าว้นะโดดยังอีกยังอีก โดด เออหลาหลอกเก่งมามามาตัวแพงได้อยู่นะหลอดนะตัวแพงได้อยู่นะ ไปนะเอาโดนไปเลยหูย นี่ลงนะเมื่อกี้ไม่โดดนะทำเองเลยครับเป็นอย่างไรเฮ้ยโดดไหม เฮ้ย โอ้โหแล้วลองเก่งนักนะขออนุญาตเปิดออโต้นะห้าสิบหมุนนะไปโดดโดดแล้วทีเอะ มันหลอกหลายทีมากอย่างนี้มาทุนห้าพันเก้านะเออได้หมถ้าถ้าถึงสองหมื่นผมเลิกเลยนะ ต้องมีลิมิตนะ ต้องมีเป้าหมายนะ ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาหรือเปล่านะเมื่อวานก็ พอจนมาว่ากินเต็มอยู่แล้วนี่ มาเจอพอจนออฟหน่อยวันนี้ เฮ้ยอ้ยเบ็ดน้อยมันสูบไปเยอะเหมนะโดดไปเลยลูก เฮ้ย เฮ้ยมาได้อยู่นะ ตรงนี้นะ หมดแล้ว โอ้เบ็ดหนึ่งร้อยขออยากซ้ำที่เบ็ดหนึ่งร้อยอีกนะมันสูบไปเยอะเลยนะโดดนั่นแหละ โอ้ยคูณสิบขอคูณสิบคูณสิบคูณสิบ โอ้ไม่เอาตัวนี้อ่ะไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ได้ปล่าอย่าโอ้โห ตัวนี้แล้วไม่เอาไม่เอานั่นแหละ อ่า ตัวนี้เนี่ยก็ยังชั่วตัวนี้ลงมาเลยไม่เอาเที่ยวเดียวลงมาเต็มๆเลยโอ้โหก้มก้มเหรอ ยาอืมอืมเจ๋งว่ะ เอาโดนอีก ขอตัวแทนบ้างเถอะ อุ้ยไม่ลงมาเลยเว้ยตัวแพงอ่ะ ลงมาเฮ้อโอ้โหส้มมาเซี่ยวเดียวอีกแล้วยัดแค่ ออกอีกโอ้ยอย่างนี้คือคูสิบหนึ่งพันคูสิบโอ้โหหนึ่งหมื่นนะตรงนี้สำหรับแบบนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะหนึ่งหมื่นบาทนะเอาเรื่อง ไปกันต่อเลยนะตรงแพงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยตรงนี้ซุปเปอร์เลิศอยู่สำหรับแบบนี้เงินรางวัลก็โตสามพันสองร้อยนะ อ่าโอ้ยดอกนี้ตัวแพงมากอีกโอ้ยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต2,500นะ เฮ้ยโดนดิโอ้ยแล้วหลอกแล้วหลอกแล้วเริ่มกลับมาแล้วหลอกเหมือนเดิมละเออ อย่างนี้แหละ เฮ้ย ตัวแพงอ่ะ ขอตัวแพง ส้มอย่างเงี้ยไม่เอาเฟียวเดียวขอส้มเต็มเต็มได้เปล่า โหยังไม่มานะยังไม่มานะโอ้โหเต็มๆอยู่นะตรงนี้ดอกพันคูสิบครับโอ้โหตรงนี้เต็มนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะสองหมื่นบาทนะโอ้โหมาจนได้นะโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหโดนอีกแล้วหรือเปล่าหลอกกันหลอกกันละหลอกกันละนั่นเลย หลอกกันแล้วหลอกกันแล้วนี่ฮะเรารู้เรื่องมาตามนัดจริงๆนะสำหรับพอจูนอ่ะะอ่าหรือว่า เกมวัวโดดนั่นเองนะวัวแห่งโชคลาภนั่นเองนะอ่าโอ้ยวันนี้บวกมาตั้งโอ้ยวันนี้บวกมาสามหมื่นนะเรื่อง ขออนุญาตไปใช้ตังก่อนนะ ส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นักปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ